พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสมาคมยุวชนอวกาศไทย สารฝันเด็กไทยก้าวไกลถึงอวกาศ ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านอวกาศได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชนไทย ที่มีความสนใจทางด้านอวกาศ จึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อทำกิจกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอวกาศให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นครับ สมาคมยุวชนอวกาศไทย หรือ Space Youth Association of Thailand จัดตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนไทยที่มีความสนใจ และมีใจรักทางด้านอวกาศ ได้ร่วมกันพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ทางด้านอวกาศ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ภายในงาน Thailand Space Week 2019 สมาคมยุวชนอวกาศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ได้มีการจัดเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างเยาวชน ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ และมุมมองของเยาวชนที่มีต่ออวกาศ ในปัจจุบันและอนาคต และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมยุวชนอวกาศไทย โดย สวทชจ อิสดาและสมาคมยุวชนอวกาศไทย พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000